การว่าละครไทยมันไม่สมจริงแปลกๆปะวะ ยังไงวะ ก็ยังแบบตอนตัวร้ายข่มขืนนางเองเงี้ย มักจะโดนสังคมบรรนามไว้แล้วสุดท้ายก็ข่มขืนไม่สำเร็จต้องมีคนมาช่วยตลอด แล้วเวลาทีพระเอกข่มขืนนางเอกเงี้ยไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลย สุดท้ายก็รักกันตอนจบปะวะ มันก็ไม่ใช่แค่หนังไทยปะวะ หนังชาติไหนมันก็ไม่สมจริงทั้งนั้นแหละ คิดมากการคิดมาก เหรอ นะแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ย เราจะทำยังไงให้หนังมันสมจริงมากกว่านี้ได้ป่าวะ ไม่มีทางสมจริงหรอกเพื่อนขนาดคลิปนี้ไม่ใช่ละครไทยในแทนตัวเองว่าฉันส่วนฉันก็แทนตัวเองว่าฉันซึ่งจริงๆปกติเราก็พูดกูมึงกันเป็นปกติไม่ใช่หรอไม่มีทางสมจริงหรอกเพื่อนไม่มีทางไม่มีทางตลกละฉันก็คือกูแล้วมึงก็คือนายไงไม่เว้ยมึงก็คือกูกูก็คือมึงไงอะไรกูจะเป็นมึงได้ไงฉันก็เป็นฉันส่วนนายก็เป็นนายดิก็นายก็คือมึงแล้วกูก็เป็นฉันเพราะฉะนั้นนายมึงก็คือกูอย่าเถียงฉันได้ไหมโอเคป่ะเถียงฉันได้ไงไหนบอกว่าฉันคือนายไงโอ้ไม่สมจริงเลยสมจริงไม่สมจริง เลี้ยงเขาว่านะไอการเงินที่อยู่กองขยะ แล้วคุณท่านนะก็ไปเจอแล้วก็ไปเก็บมันนี่รู้หรือเปล่าว่าไอการน่ะไอการน่ะเป็นเด็กที่น่ารักมากการคือว่าเรามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอ่ะเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะมีธุระการ ือเรา มี เรื่องสำคัญ อยาก จะ บอกอะเรื่องอะไรอยากรู้ตังค์ที่ยืมไปห้าร้อยอะซอฟซอฟเดี๋ยว ก่อน นะ เรา มีธุระแป๊บนึงเดี๋ยว มา นี่ คุณวันนี้อาหาร มื้อนี้ เป็น ไง วันนี้ ผมเลี้ยง นะโอ้โหอร่อย มาก ๆ เลยแม่ ครัว ที่ นี่ นะฝีมือดีมาก ใช่ แม่ ครัว ที่ นี่เรานำเข้าจากต่างประเทศเลยนะ คุณว่าไง ค่ะ อร่อย มากเลยค่ะ นี่ค่ะคุณ อ๋อ ขอบใจนะจ๊ะ นี่ค่ะ คุณ อ่ะ ขอบใจจ้ะ เอ๊ะ นี่อะไรเนี่ย เออคือว่าในท่านครับ ผมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามครับ เฮ้ยไอวเด็กเนี่ยมันรู้เรื่องนั้นนะวะเราควรจะทำยังไงดีเนี่ย จะทำยังไงดีเนี่ยเรื่องนั้นที่ว่าเนี่ยหรือว่ามันคือจริงด้วยเฮ้ยว่าแล้วเชียวเราไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆว่าไอ้นั่นมันบอกว่าดีที่ได้มาทำท่านมันเป็นอย่างที่คิดจริงๆ hỏi kìa rồi nói kìa จะทำอะไรอยู่วะนายฮะทำอะไรอยู่เหรอฮะ อ๋อทำงานอ่ะ แล้วนายล่ะ งานเสร็จแล้วเหรอ นายฮะทำอะไรอยู่เหรอฮะฮะเธออะไรนี่ออะไรมาติดปากเนี่ย เออเวลานางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วพระเอกไม่รู้นี่โคตรไม่เมคเซนส์อ่ะเนาะ การจริงๆแล้วกูเป็นผู้ชายว่ะ นี่อยู่เล่นเป็นโนก่อนได้ไหมการอะไรวะ กูฝันว่าทุกคนเป็นผู้ชายว่ะ การกูเป็นผู้ชายว่ะฟันก่อนแต่เดี๋ยวก่อน ลองดิสิคุณโยนเพื่อนดูบนโลกคนเราคนแม่จริยาสบับไอตาสั้นมากลองมาฟังความผิดจาก